สวัสดีค่ะ ในบทเรียนนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของการปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรนะคะ การทำงานกับเอฟเฟกค่ะ นอกจากการจัดรูปแบบตัวอักษรที่กล่าวมาแล้วในคลิปที่แล้วนะคะยังมีคำสั่ง Text Effect ที่สามารถใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษรอื่น ๆ ให้กับข้อความได้นะคะ เช่นเดียวกับอักษรศิลป์ หรือว่า word art นะคะซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ ในขั้นตอนแรกนะคะับการเลือกข้อความนะคะ หรือว่าตัวอักษรก่อนนะคะ หลังจากนั้น ใช้คำสั่งที่แท็บ Home ค่ะ ในกลุ่มคำสั่งฟอนต์ เลือกคำสั่งฟอนต์อ่า t ท x t effect นะคะ จะมีรูปแบบ t ท x t effect ให้เราเลือกมากมายนะคะ โดยที่แต่ละรูปแบบนะคะก็จะมีชื่อ เฉพาะแตกต่างกันไปนะคะ เราทำการคลิกเลือก t a k e Effect นะคะที่เราต้องการนะคะ หรือว่าทำการแก้ไขเพิ่มเติมนะคะ โดยการเลือกคุณสมบัติต่าง ๆ นะคะ อย่างเช่น outline shadow reflection หรือว่า glow นะคะ ลักษณะของ text effect นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ การปรับแป่ง การปรับแต่งลักษณะพิเศษเพิ่มเติมให้กับตัวอักษรนะคะหรือว่าฟอนต์เอฟเฟกนะคะการจัดรูปแบบตัวอักษรลักษณะพิเศษเพิ่มเติมนะคะ อย่างเช่น ทำให้อักษรมีเส้นขีดค่าทับตัวอักษรเป็นอักษรตัวยกหรือว่าเป็นอักษรตัวห้อยนะคะ หรือว่าซ่อนตัวอักษรนะคะสามารถใช้คำสั่งต่างๆ ได้ดังนี้ค่ะ ในขั้นตอนแรกนะคะเราทำการเลือกข้อความก่อนนะคะ ทำการเลือกข้อความนะคะหลังจากนั้นใช้คำสั่งที่แท็บ Home ค่ะเลือกฟอนต์ลันเชอร์นะคะเพื่อเข้าสู่ Dialog Box ของฟอนต์นะคะเราใช้คำสั่งที่แท็บของฟอนต์นะคะจะมีคำสั่งฟอนต์เอฟเฟกนะคะให้เราเลือกเยอะแยะนะคะอย่างเช่น d r y s o e ก็คือการคิดค่า ตัวอักษรของเรานะคะถ้าเลือก Double Strike Choice นะคะก็จะเป็นการคิดค่าที่เป็นเส้นคู่นะคะหรือว่า Superscript ก็คือตัวยกนะคะ Subscript ก็คืออตัวห้อยนะคะถ้าเลือก Small Cap นะคะเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ที่มีขนาดเล็กนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้ ถ้าเลือก all cap นะคะจะเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะคะ หลังจากเราเลือกฟอนต์เอฟเฟกได้แล้วนะคะให้เราคลิกที่ปุ่มโอเคนะคะก็จะได้ฟอนต์เอฟเฟกตามที่เราต้องการนะคะการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยคำศัพท์เช่น case นะคะหากในขณะพิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษ ผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนการพิมพ์ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ แต่ไม่อยากกดแป้นพิมพ์ที่เป็นปุ่มชิป เืือเปลี่ยนให้เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือเพื่อกดพิมพ์ที่ปุ่มแคปล็อกค้างไว้จนเกิดปัญหาที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะอย่างเช่นต้องการจะพิมพ์ตัวพิมพ์ เล็กกับกลายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ปัญหาเล็กน้อยเหล่านี้นะคะสามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรตัวพิมพ์นะคะด้วยคำสั่ง change case นะคะซึ่งสามารถทำได้ดังนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราทำการเลือก ข้อความหรือว่าตัวอักษรก่อนนะคะหลังจากนั้นใช้คำสั่งที่แถบโฮมค่ะ ในกลุ่มคำสั่งฟอนต์นะคะใช้คำสั่งเชนเคสค่ะ ซึ่งในคำสั่งเชนเคสนะคะก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกรูปแบบหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่น sentence case นะคะก็คือการจัดรูปแบบขึ้นต้นประโยคตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ ถ้า lowercase ก็คือการจัดรูปแบบตัวอักษร ทุกตัวอักษรให้เป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะ ถ้า uppercase ก็คือการจัดรูปแบบตัวอักษรทุกตัวอักษรให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ ถ้าเป็น capitalize S word นะคะ ก็คือการจัดรูปแบบตัวอักษรแรกในแต่ละคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ ถ้าเลือก token case ก็คือการจัดรูปแบบตัวอักษรที่เป็นแบบตรงกันข้ามนะคะ โดยสลับ พิมพ์เล็กเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์เล็กนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าทำการเลือกมาแล้วนะคะต่อมานะคะจะเป็นการปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษรนะคะหรือว่า character spacing นะคะเมื่อต้องการจัดรูปแบบตัวอักษรเพื่อให้ดูสวยงามน่าสนใจมากขึ้นนะคะนอกจากการปรับ แต่งสีขนาดของตัวอักษรแล้วนะคะ ก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนระยะห่างระหว่างตัวอักษร โดยการขยายออกจากกันหรือว่าบีบเข้าหากันนะคะ โดยสามารถทำได้ดังนี้นะคะทำการเลือกตัวอักษรก่อนค่ะ แล้วก็ไปใช้คำสั่งที่แท็บ Home ค่ะ ในฟอนต์ร้านชื่อนะคะ เข้า Dialog Box นะคะของฟอนต์นะคะ ตัวการปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษรนะคะเราต้องใช้คำสั่งที่แท็บ Advanced ค่ะ ในคำสั่ง spacing นะคะ จะมีรูปแบบให้เราเลือก 3 รูปแบบนะคะก็คือ normal ก็คือการปรับระยะห่างตามปกตินะคะ normal ถ้า e x p e n d e d นะคะ จะเป็นการปรับระยะห่างขนาด4 point นะคะ ถ้าเป็น condensed ก็คือการบีบระยะห่างขนาด 2 point นะคะ เราลองเลือกดูเป็น e x p e n d e d นะคะ เสร็จแล้วนะคะคลิกปุ่มโอเคค่ะ ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะ จะเป็นการจัดรูปแบบอย่างรวดเร็ว หรือว่า quick style นะคะ quick style ก็คือรูปแบบ preset ของการจัดรูปแบบตัวอักษร ซึ่งรวมไปถึงขนาดสี ลักษณะ การเยื้องระยะห่างระหว่างย่อหน้าเป็นต้นนะคะแต่ละสไตล์จะมีความแตกต่างกัน แล้วก็มีชื่อเรียกเฉพาะนะคะการนำคลิกสไตล์มาใช้นะคะจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูปแบบข้อความย่อหน้าหรือว่าตัวอักษรได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะทำการเลือกข้อความหรือว่าตัวอักษรก่อนนะคะหลังจากนั้นใช้คำสั่งที่ แท็บ Home นะคะในกลุ่มคำสั่ง Style นะคะจะมี Style ให้เราเลือกนะคะเยอะแยะมากมายนะคะทำการเลือก Style ขึ้นมานะคะโดยการคลิกเลือก Style นะคะจะได้ Style ที่เราต้องการนะคะการยกเลิกการจัดรูปแบบตัวอักษรนะคะหรือว่า Clear Formatting นะคะหากยกเลิก รูปแบบตัวอักษรนะคะที่ปรับแต่งเอาไว้นะคะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะทำการเลือกตัวอักษรก่อนนะคะไปใช้คำสั่งที่เมนู Home ค่ะ ในกลุ่มสั่งฟอนต์นะคะเลือกคำสั่ง Clear All Formatting นะคะก็จะเป็นการยกเลิกการจัดรูปแบบตัวอักษรทั้งหมดที่เราได้ทำไว้นะคะ สำหรับบทเรียนนี้นะคะ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะ หากผู้เรียนอยากทบทวนนะคะ ก็สามารถอ่านทบทวนได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารนะคะ แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะ สวัสดีค่ะ